ี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่ง เออเป็นสารที่สูงมากเลยด้านบิ๊กลิงหัวหิน มาทิพย์ จิ๋วจิ๋วคลิปจิ๋วเราเห็นมาปางอยู่ดีแค่26กิโลใส่ ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเจ็บแปดปไปเลยไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไไปเลยไเลยไปเลยรอว่ะ ครับ เดี๋ยวให้ถอดด้วเราก็จะเดินทาง42กิโลนะครับทางถามนิดนงลงทะเบียนไม่เขาปะไม่ไม่ได้ลง อ๋อไม่ได้ลง ไม่ได้แจ้งเซลอะไรไว้เลยใช่ไหมไม่ได้แจ้งไล่ไ ก่อนนะเพราะว่าปกติหนูจัดกันเป็นสมาชิกของบิ๊กวินอย่างเดียวงหนูก็เลยไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นเป็นลูกค้าของืซอท่านไหนอ๋อบิ๊กก็มามาใส่อะไรที่บิ๊กวินนี่พอดีเขาเขาก็เลย บอกว่ามีนี่ก็เลยมาตามหมายเฉยไม่เป็นไร ผมแค่ตามมาบริษัทหนูก็งงว่าไม่ไม่รู้ว่าลูกค้าลงทะเบียนกับเซลท่านไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้ลงทะเบียนมามาทำมาใส่ปุ๊บอันเนี้ยกระตั้งอะไรบ้าง เขาก็เลยบอกืเขาให้ลงเหมือนกันแหละแต่ไม่ลง เพราะว่าไม่ได้ไป คือไม่ได้ไปกินอะไรด้วยเลยแค่แค่มาที่เฉยมาร่วมที่เฉยตาบอก ีนี่ดีจริงๆนั้นเนี่ย ผมกล้ามากับเขาได้ถ้าเอาแล้วเอฟที่ผมจอดตั้งแต่ข้างล่างหรือถ้าห้าร้อยเอฟมาคนเดียวมาได้อยู่ไม่ต้องเราไม่ต้องเสียจังหวะนี่อะไรพวงนี้าม่ตเสียจังหวะ